การวาดรูปหลายเหลี่ยม และรูปหลายแฉก การวาดรูปหลายเหลี่ยมหรือโพลีกอนเช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และรูปหลายแฉกหรือรูปดาว จะวาดได้ด้วย Star and Polygons Tools วิธีการวาด 1. คลิกที่ปุ่ม Star and Polygons ที่ Toolbox หรือกด Shift F9 2. คลิกเมาส์ค้างบนพื้นที่ทำงาน จากนั้นลากทะแยง เมื่อได้รูปแล้วให้ปล่อยเมาส์ เมื่อกดคอนโทรลค้างไว้ พร้อมกับลากเมาส์ จะสามารถขยับมุมได้ครั้งละ15 องศา การปรับแต่งโดยใช้ปุ่มจับ Handles วงกลม หรือวงรีที่สร้างเสร็จแล้ว จะมีปุ่มจับ Handles รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดอยู่สองจุดด้านในกับด้านนอก ให้คลิกปุ่มจับดังกล่าวเลื่อนไปมาเพื่อปรับรูปร่าง ปุ่มจับสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดด้านใน ใช้ในการปรับรัศมีวงใน ปุ่มจับสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดด้านนอก ใช้ปรับรัศมีวงนอก เมื่อกดคอนโทรลค้างไว้ แล้วคลิกลากปุ่มจับ จะเป็นการขยับปุ่มจับแบบล็อกแกน ซึ่งมี 2 แกน คือจากจุดศูนย์กลางถึงปุ่มจับทั้ง2จุดหากกดชิปพร้อมกับลากปุ่มจับ จะเป็นการใส่มุมโค้งให้กับทุกมุม หากกดชิปแล้วคลิกที่ปุ่มจับ จะเป็นการเอามุมโค้งออก หากกดปุ่ม Alternate พร้อมกับลากปุ่มจับ จะเป็นการสุ่มการวาดจุดด้านมุม To Control ของ Star and Polygons เมื่อคลิกรูปดาวหรือรูปหลายเหลี่ยม จะปรากฏ To Control ขึ้น ปุ่มแรก สลับเป็นรูปหลายเหลี่ยม ปุ่มสลับเป็นรูปดาว คอ Corner จำนวนด้านของรูปหลายเหลี่ยมหรือจำนวนแฉกของรูปดาว Spoke Ratio คือสัดส่วนความยาวของแกนระหว่างระยะจากจุดศูนย์กลางถึงปุ่มจับทั้งสองจุด ถ้าเป็น 0.01 แฉกก็จะกลายเป็นเส้น ถ้าเป็น 1 จะไม่มีแฉก แต่จะกลายเป็นรูปหลายเหลี่ยม round มีค่าตั้งแต่ลบ10ถึง10 เป็นค่ารัศมีที่มุม randomize เป็นการสุ่มการวาดมุม ปุ่ม reset เพื่อกลับไปยังค่าเริ่มต้น การวาดรูปก้นหอย การวาดรูปก้นหอย จะวาดด้วย spirals วิธีวาด 1. คลิกที่ปุ่ม Spiral to o l ที่ Toolbox หรือกด F9 2. คลิกเมาส์ค้างบนพื้นที่ทำงาน จากนั้นลากทะแยง เมื่อได้ที่แล้วให้ปล่อยเมาส์ เมื่อกดปุ่ม Control พร้อมกับลากเมาส์ จะเป็นการกำหนดมุมครั้งละ 15 องศา การปรับแต่งโดยใช้ปุ่มจับ ก้นหอยที่สร้างเสร็จแล้ว จะมีปุ่มจับ สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดอยู่สองจุดด้านในและด้านนอก ให้จับปุ่มจับดังกล่าวเลื่อนไปเลื่อนมาเพื่อปรับรูปร่าง ปุ่มจับสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดด้านใน ใช้ปรับความยาวด้านใน ปุ่มจับสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดด้านนอก ใช้ปรับความยาวด้านนอก เมื่อกดคอนโทรลค้างไว้ แล้วลากปุ่มจับ หมุนตามส่วนโค้งจะเป็นการปรับมุมครั้งละ 15 องศา เมื่อกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วขยับปุ่มจับจะเป็นการย่อ การขยาย และการหมุน กดปุ่ม Alternate ค้างไว้ พร้อมกับลากปุ่มจับด้านนอก หมุนตามโค้ง จะเป็นการเพิ่มเกลียวโดยรัศมีของก้นหอยยังเท่าเดิม เมื่อกดปุ่ม Alternate พร้อมกับลากปุ่มจับด้านในเข้าหรือออก จะเป็นการกระจายระยะห่างระหว่างเกลียว Tools Controls ของ Spiral เมื่อคลิกที่รูปก้นหอย จะปรากฏ Tool Controls ของ Spiral ขึ้นมา Turn เป็นจำนวนรอบของเกลียว Divergence เป็นสัดส่วนการกระจายระยะห่างระหว่างเกลียว ปกติมีค่าเป็น1คือกระจายเท่ากันทุกเกลียว ถ้าเป็น 0 จะไม่มีเกลียวแต่เป็นวงกลม inner radius คือสัดส่วนความยาวระหว่างจุดศูนย์กลาง ถึงปุ่มจับด้านในที่หายไป ต่อจุดศูนย์กลาง ถึงปุ่มจับด้านนอก ปกติมีค่าเป็น 0 คือ ปุ่มจับด้านในที่อยู่ในจุดศูนย์กลาง ถ้าเป็น 0.999 เส้นเกลียวก็จะหายไป ปุ่มรีเซ็ตเป็นค่าเดิม แปลงโครงสร้างรูปร่างเรขาคณิต รูปร่างเรขาคณิต เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม ดาว หรือก้นหอย มีโครงสร้างเฉพาะ การปรับแต่ง จึงต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำกับโครงสร้างของรูปร่างนั้น ๆ หากจะปรับแต่งให้ได้อย่างอิสระ ต้องทำการแปลงโครงสร้างของรูปร่างเสียก่อน การแปลงโครงสร้างในที่นี้ จะแปลงจากโครงสร้างเรขาคณิตไปเป็นโครงสร้างแบบเส้นผ่าโครงสร้างแบบเส้นผ่าเป็นโครงสร้างที่สามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระ ขั้นตอนการแปลงโครงสร้างรูปร่างเรขาคณิตไปเป็นโครงสร้างแบบเส้นผ่าน 1. เลือกรูปร่างเรขาคณิต 2. ไปที่ Path Object to Path หรือกด Shift Control C เมื่อแปลงโครงสร้างแล้ว จะไม่สามารถปรับแต่งโดยใช้วิธีเดิมได้อีก เพราะโครงสร้างของรูปร่างเปลี่ยนไปแบบผาดแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ก้นหอยที่สร้างด้วยสไปรัลเมื่อแปลงเป็นผาดแล้ว ทดลองเลือกเครื่องมือโนด สีของปุ่มจับ จะเปลี่ยนจากขาว เป็นสีเทา เราสามารถปรับแต่งโนดของก้นหอยที่มีโครงสร้างแบบผาดได้อิสระ การเรียนรู้ เรื่องการสร้างรูปร่างเรขาคณิต ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะใช้ขึ้นรูปอย่างง่ายๆ เพื่อปรับแต่งไปเป็นรูปร่างที่ซับซ้อนต่อไป